ุ่น500นะคะจะเตะกจะทันแตกโอ้ยยังไม่ทันพูดอะไรแม่มีเอ่ยกับแง่แพทย์ทิ้งส่ายปลาค่ะสแกเตอร์ฟีสินสิบหมุนไปเลยมาดูกันเลยจ้าว่าวันนี้จะเป๊ะจะปังจะปัวแค่ไหน เกมใหม่เกมนี้รีบเล่นรีบกันเลย ก่อนจะปรับหมุนนะมาเลยยังไงมาแล้วโอ้ยเหลืออีก8หมุนคูณ13ไปแล้วยั่วจริง ๆ โอ้ย ตัวเคมาไหมตัวเคมาไหมเคเคเคอืมเคไม่ยอมมาไม่เป็นไรหนึ่งสามสิบอีกหกหมุนยังไง คูณ 16 ไปแล้วตัวแม่จริง ๆ มากันเลยค่ะมากันเลยค่ะโอ้ยมากันแล้วจ้าคูณ26 0 0 0ไปแล้วโอ้ยเต็มกระดาษ 000ไปเลย โอ้ยังเหลืออีกห้าหมื่นอย่าไปยามอย่าไปหยุดบิ๊กวินไหมบิ๊กวินเมกาเมกาหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปเลยยังไงอย่าเพิ่งหยุดมาเรื่อย ๆ เลยค่ะ มาเรื่อยๆมาเร็วๆทะเลเดือดไปเลย ยังไงยังไงมาละโอ้ยคูณ20แบบนี้จะไปรออะไรอีก1000ซะยังไงมาไหมยังไงมาไหมเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะปดเยอะปดเยอะบอกโอ้ยไม่กอดคูณ26 10350แต่ละอีก 3 หมด บิ๊กวินแล้วเมกาวินแล้วขอซูเปอร์เมกาวินได้ไหมคะขอซูเปอร์เมกาวินหน่อยได้ไหมคะมากันเลยจ้าอีกสามหมุนสุดท้าย อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดยังอย่าเพิ่งหยุดยังมาเลยมาเลย โอ้ยมาแล้วจ้าึ่งสามเก้าศูนย์ศูนย์พี่ว่าจริงงคูณสามเอ็ดมาแล้วโอ้ยหกเก้าเจ็ดห้ามาแล้วจ้าหกเก้าเจ็ดห้าบิ๊กวินอีกแล้วบิ๊กวินอีกแล้ว 10875ยัวสับแบบนี้ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะใครอยากเป็นก็ตตยคลิปได้เลยจ้า มาแล้วจ้าโอ้ยคูณสามเอ็ดหนึ่งสามเก้าห้าศูนย์สุดไปเลยก่อนจะจบก่อนจะจากก็ต้องมีแจกก่อนถุงมียาใหม่ลาบิ๊กฟินหนึ่งสามเก้าห้าศูนย์มาดูกันเลยค่ะ ว่าอย่างนี้วันนี้โถทวินจะเท่าไหร่โถทวินจะเท่าไหร่กันนะ มากันเลยเท่าไหร่เอ่ยห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าโอ้ยเกมใหม่ปังจริงๆ สนใจกดใต้คลิปได้เลยค่ะ